Thank you. เจ้านายฝรั่งไม่เข้าใจทำอย่างไรดีสำหรับการทำงานกับชาวต่างชาตินั้น บางครั้งพนักงานเองจะต้องสามารถตอบรับคำสั่ง เราจะพูดยังไงดีหากเจ้านายมอบหมายงานเรา ชี้แจงการทำงาน หรือสอบถามเมื่อเราฟังคำสั่งไม่เข้าใจ หรือถ้าจะเสนอตัวเองในการทำงานเราควรพูดว่าอย่างไร ในสัปดาห์นี้มาเรียนรู้กันค่ะว่าเราควรเลือกพูดวิธีไหนบ้าง ถ้าเราจะต้องทำงานกับเจ้านายที่ค่อนข้างเข้มงวด และเจ้านายที่ไม่เข้มงวด ตอนที่1 saying whether you have done something เมื่อถูกมอบหมายงาน สมมุติว่าคุณได้รับคำสั่งจากเจ้านาย ตอนนี้เรามาศึกษาวิธีการรับคำสั่งจากเจ้านาย และวิธีการทวนคำสั่งได้อย่างถูกต้องจากสถานการณ์จำลองกันเลยค่ะ Good morning, Miss Bella. Good morning, boss. How are you today? Pretty good. Oh, Miss Bella, Our customer would like to order our products and I would like you to take care of it. Okay, I will handle it. Could you deliver the goods to them as soon as possible? I'm sorry, I'm still working on B&K orders. I will do it as soon as I finish this one. That's fine. Would you like me to fax our price information to them first? Good idea. That would be great. คำอธิบายคำศัพท์และสำนวน handle handle ในที่นี้หมายถึง ดูแลรับผิดชอบ as soon as possible หมายถึง ทันที โดยทันที would you like me to มีความหมายว่าเป็นการเสนอตัวว่าผู้สนทนาต้องการให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้หรือไม่ Miss Bella, can you come into my office just a second, please? Yes, boss. What I can do for you today? Remember Mr. William James from the BNK48 company? He will come to our office tomorrow. His flight is arriving at 8.30 a.m. in the morning. Would you go there and meet him, please? Sure, Mr. David. Would you like me to bring him to the office directly? No, I think he'll be a little exhausted. Please take him to the hotel. Here is the hotel information. all right, no problem. I will take care of him. Thank you. ค่ะ จากบทสนทนานะคะ ก็จะมีอยู่ 2คำที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติม คำแรกนะคะ คำว่า exhausted exhausted ในที่นี้หมายถึงเหนื่อยล้าจากการทำงาน หรือเหนื่อยล้าจากการเดินทาง คำที่ 2 นะคะ no problem no problem หมายถึงไม่มีปัญหา แสดงถึงความจริงใจเมื่อตอบรับเมื่อถูกขอร้อง ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ นอกจากนี้ยังมีประโยคอื่นๆ เมื่อเวลาเจ้านายจะบอกให้เราแวะไปคุยที่ห้องทำงาน เราอาจจะได้ยินประโยคดังต่อไปนี้บ่อยๆ นะคะ Can you stop by my office คุณช่วยแวะมาหาผมที่ออฟฟิศหน่อยนะ Stop by my office when you have the time แวะมาหาที่ออฟฟิศหน่อยนะ ถ้ามีเวลา Let's meet in my office ให้มาหาออฟฟิศผมหน่อย Can I stop by your office tomorrow morning พรุ่งนี้เช้าให้แวะมาที่ออฟฟิศผมหน่อยได้ไหม Buttling someone up many similar words คำเหมือนต่างๆ สำหรับใช้ยกยอปอปั้น If you need someone's help or support, you may need to butter that person up. This is usually done by praising the person excessively or flattering him or her. The phrase butter up is perhaps the most commonly used term for this action. but there are others ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากใครบางคน คุณอาจต้องยอคนนั้นให้เกินจริง วลีแพร่หลายที่แปลว่า ยกยอเกินจริง คือ butter up แต่ยังมีคำศัพท์อื่น ๆอีก Of course you can simply flatter or compliment another person You can also sweet talk, verb, another person, though some people do not like to listen to too much sweet talk, noun. A verb popular in the past, but seldom used today, is soft soap. แน่นอนว่าคุณสามารถยกยอ หรือสรรเสริญผู้อื่นตรงๆ หรือคุณจะพูดหวานๆ ใส่ แม้ว่าบางคนจะไม่ชอบฟังคำหวานมากเกินไปนัก คำกริยาที่นิยมใช้ในอดีต แต่กับใช้น้อยในปัจจุบันคือคำว่า soft soap การประจบสอพรอ Other phrases for this action are a bit more vulgar. If you lavish praise on another, You can be said to be kissing someone's butt. A related term is brown nose. For example, you could say, James always brown noses the boss. He's such a brown noser. วลีอื่น ๆที่ใช้ในความหมายของการกระทำนี้ค่อนข้างจะหยาบคาย ถ้าคุณยกยอคนอื่นมากเกินไป คุณอาจถูกกล่าวว่ากำลังสอพลอยังมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่เกี่ยวโยงกันคือ ประจบประแจง เช่น คุณสามารถพูดว่าเจมส์มักประจบประแจงเจ้านาย เขาเป็นพวกประจบประแจง No matter what word or phrase you use to describe this action buttering others up will probably continue as long as people need the support or help of others. ไม่ว่าคุณจะใช้คำไหนอธิบายการกระทำนี้ ตราบใดที่ยังมีคนต้องการการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากผู้อื่น การยกยอปอปั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไป ตัวอย่างประโยคน่ารู้สำหรับการยกยอปอปั้น การใช้อย่างเป็นทางการ You deserve more recognition for your talents and accomplishments. We couldn't have done it without you. You were the key to our success. We would be lost without you. You really are one of a kind. การใช้อย่างไม่เป็นทางการ I wish I could be more like you I can learn a lot from you You are my role model I look up to you You are so intelligent. We can always count on you. Thank you.